นแค่โทรมาถามดูก็แค่ไลนแต่อยู่กับเขาเธอเป็นอย่างไรฉันแค่อยากจะรู้บ้างก็แค่ไลนไม่ได้คิดถึงเพราะเธอจงเข้าใจ คำทุกคำที่เธอบอก ฉันยังจำได้ดีในตอนที่เธอกอดทุกๆการกระทำยังย้ำในความจำ Yeah baby you ันแต่ว่ามันจะไม่มีหวัง for เธอในฝันแต่ว่าไม่มีเธอในนั้นพรุ่งนี้ยังคงเติมหยดเล่าลงบนพื้นภาพวันเดิมเดิมแม้บางจริงเธอจะเหมือนเพื่อที่เธอเคยบอกฉันยังคงจำแล้วปัจจุบันเธอจะ sleep with someone ี่มันไม่ใช่ฉันที่เธอทิ้งไว้ข้างหลัง ฉันก็พอเข้าใจพอสุดท้ายแล้วเธอจะไป y e a แต่ถ้าเธอนั้นไม่สบายใจ เขาจนได้ไม่ดีพอ ฉันก็พร้อมจะยอมให้เธอกอดแต่ยังไงเธอคงไม่คืนมา ฉันแค่โทรมาถามดูก็แค่เลย y อ a h baby you're the one ฉันก็ยังคงฝันเห็นแต่เธอฉัเธอยังคงฝันลถึงภาพเาที่มีแค่ you baby แต่เราที่รู้เือภาพจำกบสิ่งเหล่านั้น yeah never back again ยจะไม่วและไม่หวขอให้มัสลายขอแค่เธอ นั้นโชคดี ท่านี้ก็พอแต่ถ้าเธอนั้นไม่สบายใจ เขาทำได้ไม่ดีพอ ฉันก็พร้อมจะยอมให้เธอก่อแต่ยังไงเธอคงไม่คืนมา ฉันก็โทรมาถามดูก็แค่เลย จำได้ดีในตอนที่เธอกอดทุกๆการกระทำยังย้ำในความ